point. Capture and hold the target area. Flashing! Septic! Fight! Hello. ได้ได้ได้ขอรายละเอียดหน่อย อ่าฮะ คือกล่องครบไหม อะไรครบไหมสภาพเป็นไงบ้างพี่ใส่ครั้งเดียวอ่ะ ใส่ออกทิ้งีครั้งเดียวอ๋ออ่า่๋อเออเออได้ได้ แล้วก็ไม่มีรอยเลยใช่ไหมไม่มีรอย โอเค ได้ได้ อ่าแล้วกล่องมีไหมกล่องกล่องมีไหมพี่ฮัลโหลพี่ กล่องมีไหม มีกล่องครบใช่ไหมพี่ กล่องครบ ราคาหมื่นเจ็ดนะ โอเค แล้วเดี๋ยวลง ลงนัดนัดรับของจันทบุรีนะ แล้วก็ลงเบอร์พี่ไปนะ โอเค โอเค Counter UAV tốnเฮียยิงไม่โดน compromised. Stay hostile UAV active. Enemy in the air! เป็นเซตไหวเหี้ย Enemy is taking Charlie. Enemy is securing Alpha. Objective Alpha is compromised. Take it back. Securing Bravo. UAV fuel. RTV of the sun. We're losing Bravo. Hostile UAV active. Taking Bravo. Hostile group is alert. Securing objective. Ah, офигеть, ебать надо. Copy. UAV. Hostile cluster mine deployed. Enemy is taking Bravo. Oh, yeah. Yeah. เป็นไงล่ะ ต้องเจออย่างนี้ก่อนวิ่งเข้าไปหามันตึ้งตั้ง